ลุงก็แล้วกัน ลุงก็ว่าลุงก็มานั่นนะครับคุณสุกฤตบางอย่างก็ไกลเกินไปจนเป็นอจินไตถูกต้องครับ ถูกต้องครับ อจินไตถูกต้องครับ อจินไตมันแปลว่าคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้ามันแปลงันอจินไตแปลว่ามันคิดเอาไม่ได้ มีอะไรบางที่คิดเอาไม่ได้ ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้า มีอยู่สี่คำหนึ่งคำถามโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรใครจะเป็นคนตอบ ไม่มีคนตอบก็พระเจ้าสร้างแล้วครับมันจะได้จบใช่ไหมถ้าถามลุงนั้นเกิดเอง ไม่มีใครสร้างหรอกพระเจ้าก็ไม่มีปัญญามาสร้างโลกเข้าใจยังพระเจ้ามีไหมมี มันเป็นยังไงคือภาษาเขียนขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันก็เจอแล้วพระเจ้าจะไปอยากอะไรกัน เถียงรู้ไหมเนี่ยพระเจ้ามีไม่มี มีทั้งภาษาพูดภาษาเขียน เถียงลูงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงนอกจาก เจ้าสีข้างถูต่อ พูดสองคำก็จบแล้วโอเคนะโลกวันนี้เกิดเอง กรรมเกิดได้จากไหนเกิดเอง เกิดพร้อมกับโลกใช่ไหมฌานสมาบัตินี่ฝึกเอาไม่ได้นะครับเรื่องยาเรื่องฌานไม่มีทางฝึกเอาได้นะครับ มันเป็นเรื่องของการสั่งสมข้ามภพชาติ เรื่องฌานเรื่องยานอย่างรู้ของใครของใครตรงนั้นนะครับ ไม่สามารถฝึกเองเลยห้ามคิด อยากได้ฌานอยากได้ฌานจะตายก่อนไม่ได้หรอก พราะมันเป็นมันเป็นสมบัติของคนคนนั้นมานะครับ เป็นสมบัติติดตัว เรื่องญาณอย่างรู้หรือว่าฌานสมาบัติ เป็นสมบัติของคนคนนั้นติดตัวมา ตรงนี้แหละที่บอกว่าแข่งเรือ แข่งพายแข่งขันกันไม่ได้จะแข่งศิละปะ แข่งวิทยา แข่งความจริงใจ แข่งบุญวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยาก ที่จะแข่งเกินกันละกัน แปลว่าไม่มีทางในเรื่องของสะสมภพชาติ ไม่มีทางแข่งขันกันได้เลยนะครับ พระพุทธเจ้าสะสมมาสี่สี่สงไขแสนมหากรัปนะครับพระพุทธเจ้างั้นจะมีใครไปแข่งนะทีนี้สะสมมาตั้งเยอะตั้งแยะลุงแม่ละครับ ยอมนะครับ พระองค์ต่อไปเนี่ยสั่งสมมาสิบหกสองไขนะครับยิ่งหนัก ยิ่งเยอะ เห็นไหมใครจะไปแข่งลุงไม่แข่งอยู่แล้วเรื่องนี้ลุงขอชาติสุดท้ายก็พอแล้ว สรุปได้ความว่าอายินไต ก็คือ การเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานสมาบัติ ตรงนี้ฝึกเอาไม่ได้ คิดเอาไม่ได้ด้วย คืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียว งั้นคนที่จะไม่คนที่จะได้ต้องแอบโนมอก็ต้องเกินบ้าเลยครับ บ้าจนเกินบ้าแล้วครับแอบโนมอต้องอันคอนเซปต์ด้วยนะครับ จึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ ว่าไปโน่นเห็นไหมครับเข้าไหมฟังทันไหมครับ ฟังทันอย่าลืมหาย